สวัสดีค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบทาราบน macOS กันนะคะสำหรับการเข้าสู่ระบบทาราบน macOS นั้น เราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Terminal ค่ะ เราสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชัน Terminal โดยการไปที่ Launchpad ค่ะ จากนั้นหาแอปพลิเคชัน Terminal หรือใช้แถบค้นหาด้านบนโดยระบุคำว่า Terminal คลิกที่ไอคอนเทอร์มินอลเพื่อเรียกใช้งานค่ะ เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะ เราสามารถใช้คำสั่ง ssh-y ตามด้วยชื่อ username ของเราค่ะ ในตัวอย่างนี้จะเป็น hpc user 1 ค่ะ ตามด้วย assign และ address ของระบบทาราค่ะ ซึ่งก็คือ chara.nada.or.th นะคะ tara.nstda.or.th enter และจากนั้นใส่รหัสผ่านของระบบ h a r a ที่ได้รับแจ้งในอีเมลค่ะ กด enter ค่ะ หากรหัสผ่านถูกต้องบนหน้าจอจะแสดง welcome message ของระบบ h a r a นะคะ